พระราชจิตจาภรณ์เทิดยานวชิโร พระพุทธเจ้าตรัส เล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ เมื่อครั้งเกิดเป็นพญานาคชื่อปุริทัตทรงมีพระปณิธานที่จะบำเพ็ญ ศีลบารมี ตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยว ที่จะรักษาศีลไม่ขาด ไม่ให้ถูกทำลาย แม้จะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างไรก็ตาม ก็จะไม่ทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับความลำบาก เดือดร้อน ภูริทัตชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกคุทกนิกายชาดก มหานิบาตและอัฏฐกถาคุทกนิกายชาดก มหานิบาต ขณะตรัสเล่าเรื่องภูริทัตพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหาร ในวันอุโบสถวันหนึ่ง พวกอุบาสกต่างก็รักษาศีลอุโบสถ ตั้งแต่เช้าตรู่จากนั้นก็ถวายทานครั้นตะวันชัย บ่ายคล้อยเย็นลง ต่างก็ถือดอกไม้ทูบเทียนไปยังพระเชตวัน เพื่อฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ ตามปกติเมื่อพระปรมศาสดาเสด็จมายังธรรมสภา ประทับนั่งบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้สำหรับพระองค์ หากวันไหน พระภิกษุสงฆ์สนทนากันด้วยเรื่องอะไร พระองค์ก็จะยกเรื่องนั้นขึ้นมาแสดง ในวันนั้นหมู่ภิกษุสงฆ์สนทนากัน เกี่ยวกับข้อประพฤติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า สืบเนื่องมาจาก การรักษาศีลอุโบสถของพวกอุบาสกพระพุทธเจ้าตรัสว่า การรักษาศีลอุโบสถเพราะมีพระพุทธเจ้าคอยให้โอวาท แม้จะเป็นการกระทำที่กระทำได้ยากก็จริง แต่ก็ยังไม่น่าอัศจรรย์ แต่บัณฑิตในอดีตการนั้นสิ น่าอัศจรรย์กว่า แม้มียศถาบรรดาศักดิ์ก็สละยศนั้น ไปรักษาศีลอุโบสถได้ แล้วพระองค์ก็ตรัส เล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ศึกนาคราชในอดีตการ ยังมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าพรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี ทรงประทานตำแหน่งอุปราชแก่พระราชโอรส ครั้นอยู่ต่อมาพระองค์ทรงเห็นว่า พระราชโอรสมีอำนาจมากกุมกองกำลังทหารทุกหมู่เหล่า ทรงระแวงว่าพระราชโอรสจะชิงราชสมบัติ จึงรับสั่งให้พระราชโอรส ออกจากพระนครไปอยู่ที่ไหนก็ได้ตามชอบใจ ครั้นพระองค์สวรรคตแล้ว จึงกลับมาครองราชสมบัติ พระราชโอรสออกจากพระนคร มุ่งหน้าไปยังแม่น้ำยมุนา สร้างศาลาอาศัยอยู่ระหว่างแม่น้ำยมุนา กับภูเขาลูกหนึ่งขุดเปลือกมันและเก็บผลไม้กินเป็นอาหารพอประทังชีวิต การนั้นนางนาคมานวิกาตนหนึ่ง อยู่ในภพหน้า ใกล้ฝั่งแม่น้ำ เมื่อสามีตาย ได้เห็นหน้าตนอื่นยังมีสามี เกิดใจเราร้อนขึ้นด้วยอำนาจกิเลส จึงออกจากนาคพิภพเที่ยวไปตามฝั่งแม่น้ำ เห็นรอยเท้ามนุษย์ จึงเดินตามไปจนถึงศาลาหลังหนึ่งขณะนั้น พระราชโอรสเข้าป่าเก็บผลไม้ นางจึงเข้าไปยังศาลา เห็นเครื่องโบลาดทำด้วยไม้และบริขารอื่นๆ ก็ทราบว่า เป็นที่อยู่ของบรรพชิต คิดจะทดลองดูว่า บรรพชิตรูปนั้น บวชดด้วยศรัทธาหรือไม่ ถ้าบวชดด้วยศรัทธาก็จะน้อมไปในเนคขมะไม่นอนบนที่นอนที่ตกแต่งไว้ แต่ถ้านอนก็แสดงว่า ไม่ได้บวชดด้วยศรัทธา เมื่อเป็นเช่นนี้ เขาก็เป็นสามีของตนได้ และจะอยู่ร่วมกันในที่นี้ นางจึงกลับสู่นาคพิภพนำดอกไม้ทิพย์มาจัดแจงที่นอนและประดับศาลาให้งดงาม แล้วกลับไปยังหน้าพิภพตามเดิมราชโอรสกลับมาในเวลาเย็น ทรงแปลกใจว่า ใครมาจัดเตรียมที่นอนไว้ให้ ใครนำดอกไม้กลิ่นหอม มาตกแต่งไว้ ทรงเห็นที่นอนแล้วก็ดีใจว่า ไม่ได้นอนที่อย่างนี้มานานมากแล้ว จึงนอนพลิกกลับไปกลับมาบนที่นอนด้วยความสุขใจ ครั้นแล้วหลับไป วันรุ่งขึ้นพระราชโอรส ออกไปหาผลไม้ตามปกติ โดยไม่ได้เก็บกวาดศาลา นางนาคมานวิกา มาเห็นดอกไม้บอบช้ำก็รู้ว่า ท่านผู้นี้ ไม่ได้บวชดด้วยศรัทธา ยังติดอยู่ในกาม เป็นสามีได้ จึงเก็บกวาดดอกไม้เก่าและนำดอกไม้ใหม่ มาตกแต่งไว้เหมือนเดิม ประดับศาลา และโปรยดอกไม้ ตามที่จงกรม แล้วกลับไปยังหน้าขพิภพวันนั้นพระราชโอรสก็นอนบนที่นอนดอกไม้ ครั้นลุ่งขึ้น ทรงเฝ้าคิดวนเวียนอยู่ ว่าใครประดับศาลาไว้ พระองค์จะต้องรู้ให้ได้ จึงทำทีไปเก็บผลไม้ แล้วแอบหลบอยู่ ในที่กำบังไม่ไกลจากศาลา ส่วนนางนาคมานวิกา ถือของหอมและดอกไม้เป็นจำนวนมาก มายังศาลา พอพระราชโอรสเห็น นางนาคมานวิการูปร่างหน้าตาช่ำช้อย งดงามยิ่งนัก ก็เกิดความรักทันที ในเวลาที่นางตกแต่งดอกไม้เสร็จแล้ว จึงค่อยๆยย่องเข้าไปหา ถามว่า เธอเป็นใคร นางตอบว่า ฉันชื่อว่า นาคมานวิกา พระราชโอรสตรัดถามว่า เธอมีสามีแล้วหรือยัง นางตอบว่าเมื่อก่อนมี แต่เดี๋ยวนี้เป็นไม้ท่านเล่าเป็นใครทำไมจึงมาอยู่ในป่าเพียงคนเดียว พระราชโอรสตรัสเล่าเรื่องราวของพระองค์ให้นางฟัง แล้วตรัสถามถึงสาเหตุที่เธอออกจากนาคพิภพมาที่นี้ นางตอบว่าเมื่อสามีตาย เธอได้เห็นนางนาคตนอื่น ซึ่งยังมีสามี จึงออกจากภพนาคหวังจะได้สามี พระราชโอรสตรัสว่า แม้เราก็ไม่ได้บวชดด้วยศรัทธา เพราะถูกพระบิดาขับไล่ จึงมาอยู่ที่นี่ เธออย่ากังวลใจเลย เราเป็นสามีเธอได้ แล้วทั้งสองก็ตกลงใจอยู่ร่วมกัน นางนาคสร้างตำหนักมีค่ามากด้วยอนุภาพของตนตั้งแต่นั้นมา ราชโอรสก็ได้เสวยข้าวและน้ำทิพย์เลี้ยงชีวิต อยู่ต่อมา นางนาคมานวิกาได้ตั้งครรภ์ คลอดบุตรเป็นชาย จึงตั้งชื่อว่า สาครพรหมทัตเพราะประสูติที่ริมฝั่งแม่น้ำในเวลาที่สาครพรหมทัตเดินได้ นางนาคมานวิกา ก็คลอดบุตรอีกคนเป็นหญิง และตั้งชื่อว่า สมุทชา เพราะนางเกิดที่ริมฝั่งสมุทร วันเวลาผ่านไป พรานป่าชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่ง ล่าสัตว์มาถึงที่นั่น จำพระราชโอรสได้ ครั้นกลับถึงพระนคร ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชาสวรรคต พวกอำมาตถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชาเสร็จแล้ว ได้ประชุมกันในวันที่เจ็ด พื่อประกอบพิธี อัศวะเมธหาพระราชา เนื่องจากไม่รู้ว่าพระราชโอรสยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ขณะนั้น พรานป่าได้เข้าไปในพระนคร ทราบเรื่องจึงไปพบอมาตบอกให้ทราบว่า ตนได้ไปอยู่กับพระราชโอรสมาสามสี่วัน พวกอมมาตให้นายพราน นำทางไปพบพระราชกุมาร กราบทูลให้ทราบว่า พระราชาสวรรคตแล้ว และกราบทูลให้ครองสิริราชสมบัติ พระราชโอรส ไปหานางนาคมานวิกา ตรัสให้ทราบว่าพระบิดาสวรรคตแล้ว และพวกอมาตได้มาเชิญให้ไปขึ้นครองราชสมบัติ นางได้ยินเช่นนั้น รู้สึกหวั่นไหวกล่าวว่า ดิฉันไปกับท่านไม่ได้ พวกเรามีพิษร้าย โกรธง่าย เพราะสาเหตุเพียงเล็กน้อย การอยู่ร่วมกับสามี เป็นเรื่องลำบากสำหรับคนที่โกรธง่าย ถ้าดิฉันเห็น หรือได้ยินอะไรที่ขัดใจนิดเดียว ก็จะโกรธ มองดูอะไร ก็จะถูกแผดเผา มอดไหมเป็นเท่าทุลีชั่วพริบตา ดิฉันจึงไปกับท่านไม่ได้ แม้วันรุ่งขึ้นพระราชโอรสก็อ้อนวอนเธออยู่นั่นเอง นางกล่าวว่า ไม่ว่าจะอย่างไร ดิฉันก็ไปไม่ได้ ส่วนลูกของเรา เป็นชาติมนุษย์ เพราะเกิดร่วมกันกับท่าน ถ้าท่านยังรักดิฉัน ก็ขอให้รักลูก อย่าละเลยลูกของเรา พวกเขาเป็นเหมือนพืชน้ำมีความละเอียดอ่อน เมื่อเดินทางต้องลำบาก เพราะลมแดด อาจจะตายได้ ให้ขุดเรือลำหนึ่ง ใส่น้ำให้เต็ม แล้วให้พวกเขาได้เล่นน้ำขณะเดินทาง เมื่อถึงพระนคร จึงให้ขุดสระบกรณีไว้ภายในพระนครให้เล่น ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว จึงไหว้พระราชโอรสและกอดลูกทั้งสอง ให้นั่งระหว่างอกจูบที่ศีรษะมอบให้พระราชโอรส นางร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกปิ่มจะขาดใจ ด้วยความอาลัยลูกและสามี แล้วหายกลับไปยังหน้าคพิภพตามเดิม แม้พระราชโอรสก็ทรงเศร้าโศกไม่ต่างกัน มีพระเนตรนองด้วยน้ำตาระงับความเศร้าโศก เช็ดน้ำตาแล้วออกจากนิเวศ ไปพบพวกอมาตพวกอมาตอภิเษกพระราชโอรสกลางป่านั่นเอง แล้วทูลเชิญเสด็จนิวัตพระนครพระราชารับสั่ง ให้ขุดเรือ ยกขึ้นเกวียน ใส่น้ำให้เต็ม โรยดอกไม้หลากสีงดงาม กลิ่นหอม อบอวน ในน้ำให้บุตรทั้งสองเล่นขณะเดินทาง พวกอมาตนำพระราชาเสด็จถึงกรุงพาราณสี แวดล้อมด้วยหญิงนักฟ้อนอมาตและประชาชนที่มารอรับเสด็จ อย่างเนืองแน่น